วิธีการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะคะ ในฐานะผู้ส่งข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจะต้องเน้นความถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนค่ะ ตัวอย่างนะคะ ผู้ที่ทำงานนะคะ ซึ่งมีสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะ ก็ควรจะระมัดระวังนะคะ ไม่ให้ข้อมูลเนี่ยหลุดออกไป หรือว่าให้อยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ของงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลที่จับต้องได้เท่านั้นค่ะ และในฐานะผู้รับสารนะคะ ก็ควรจะต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจส่ง หรือว่าแชร์ข้อมูลออกไปนะคะ ทั้งข่าวสารภาพ หรือว่าคลิปวิดีโอที่ได้รับมานะคะ อย่างเช่นเวลาเราเข้าไปใช้บริการ Search Engine ของ Google นะคะ ก็เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา โดยสามารถตรวจสอบทั้งรูปภาพ และก็ข้อความที่ได้รับนะคะ หรือว่าดูจากแหล่งอ้างอิงค่ะ ซึ่งจากข้อมูลหรือข่าวสารนั้น หากมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน ก็ให้ตามไปอ่านที่แหล่งอ้างอิงนั้นนะคะ ว่ามีการกล่าวไว้จริง ตรงกับที่แชร์ไว้หรือไม่ค่ะ เนื่องจากข้อมูลที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ ก็มักจะเป็นข้อมูลที่คัดลอกต่อๆกันมา อาจจะทำให้ข้อมูลเกิดความคาดเคลื่อนได้นะคะ และการตรวจสอบก่อนแชร์อีกอันนึงนะคะ ก็คือการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้พูดค่ะ เพราะบางครั้งผู้พูดข้อความที่แชร์นั้น อาจเป็นหมอพยาบาล ผู้ทำงานทางด้านสาธารณสุข แต่อาจไม่ได้เรียนจบสาขานั้นมาโดยตรง ดังนั้นอาจจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่มาจากตัวบุคคล หรือจากหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านนั้น ๆ โดยตรงนะคะ เพื่อตรวจสอบว่าคำพูดหรือข้อมูล เชื่อถือได้หรือไม่ค่ะ และในการแชร์นะคะ ก็ควรจะต้องตรวจสอบผู้ที่ส่งข้อมูลมาให้ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของบทความนั้นนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลที่แชร์มาหรือไม่ค่ะ